สวัสดีครับ ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมเศษจากขี้เท่านะครับ M n a n from the Ashes นะครับเกมนี้ผมเห็นว่ามันลดราคานะครับ ก็เลยซื้อมาเล่น DLC เพิ่งออกก็เลยเมาเมามเลยนะครับ เราก็เป็นแมนเล่นตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับ มันมันมีหน้าที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยหน้ามันแย่มากหน้ามันไม่ไหวเลยผู้ชายก็ได้มีหน้าให้เลือกไหมผมจะสกิปตรงนี้จะเลี้ยวไปเลยนะครับระหว่างนี้ผมขอแต่งตัวก่อนเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วเจอกันครับ tomorrow โอเคครับหลังจากที่แต่งตัวอยู่ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับ ถือเป็นแกนดับเวอร์ชันแก่เฮ้ยมันก็น่าคล้ายแกนดับอยู่นะ ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเลยแล้วกันนะครับเนื่องด้วยผมก็แก่แล้วเนาะตัวละครก็ต้องแก่ตามผมนิดนึงโอเคครับ ผมไม่สนใจทุเรียลเลยแล้วกันนะ ผมไปเลยแล้วกันครับกูกดปุ่มไหนวันนี้น่าจะกดที่สล็อตไม่ใช่ ไม่ใช่ เพย์เกมตัวบันเริ่ม ไอควาย What can we do when our last hope fails? That you must discover. Our last hope sailed this sea before you in search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found, or so we thought. When the dragon rose into the sky like a phoenix, blazing in flames of agony. But our hero never came home. Only the storm the beasts. The unshakable dread that something had twisted and turned. Your journey will not be easy. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something else has awoken. You will fight for every step. You must reach the tower learn what became of our warrior. Face what lurks within. When our last hope fails, another shall take its place. so long as we have breath. ังเกมนี้นะครับผมน่าจะภาคแค่เฉพาะตรงที่เป็นคัตซีนเนี่ยนะครับ ตรงที่ไม่ใช่คัตซีนก็ผมคงไม่ภาคเลยเนาะเรื่องเนื้อเรื่องเดี๋ยวถ้ามันลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้ต่างหากถ้าผมหาข้อมูลได้นะปกติก็น่าจะได้แหละ Google มันน่าจะมีโอเคครับมาเล่นเกมกันเลย เพื่อการไม่เสียเวลา จริง ๆ ผมเป็นคนชอบเกมแนวบูตึงกันแล้ว กระทบกระทืบนี่ ทางของผมเลยเขาบอกว่าตอนนี้ยังจอยเกมไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจอยเกม เออ ปรับเซนซิทิวิตี้แป๊บไวจัดจัดคือผมเป็นคนใช้ดีพเมาค่อนข้างสูงนะครับ ฉะนั้นผมก็จะปรับนิดหนึ่ง เรื่องเอมมิ่งเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับ ซ้ายเมลีแท็กดีพิก้าไปเทมนอร์มอลนะคอนซูมเบิลวันนี้เขาบอกว่าเวลาใช้ขวดใช้ปุ่มไหนนะครับ ไม่ต้องอ่านเลย ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะ มันน่าจะคอมมอนเซนชิฟคือวิ่งนะครับตามเกมทั่วไปเลยเป็นแบบท็อกเกิลเนาะแต่คลาวด์จะเป็นอัลติเนตอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนมาคอนโทรลไม่อาจจะเปลี่ยนเลย เออต้องอย่างนี้นี่ โอเคครับไปมีแมปให้ดูอยู่ที่มินิแมปนะครับ กดแท็บคือดูไอเทม ก็เมาเมาพอสมควรเดี๋ยวนะโอ้สไลด์ได้ด้วยเหมือนเกม FPS ทั่วไปนะครับ ในบ้านนั้นตันนะครับ ไม่ตันผมยังหลงแผนที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับความเคยชินให้ตัวเองสักครู่ โอเค อย่างนี้นะครับครับกินเลือดคูดาวจัดจัดเลือดนี่เพิ่มแบบสโลไลฟ์จัดจัด ซ้อมซ้อมซ้อมอ๋อสเปคบาร์ใช้หลบได้นะครับสเปคบาร์ไม่ให้หลบอย่างเดียวนะครับ ก็คือได้เป็นกระโดดได้ด้วยแหละ แต่ว่ามันต้องพ้นจากช่วงหัวฉากตายมันช่างปีศาจจะร้องไห้มากๆเลยเดวิลเมคลาย ทุยมันแฮกแอนด์สแลชโดยแท้ทรู าจะมีเลเวลให้อัพด้วยนะครับ โอเค มีแน่ดีเนี่ย ผมไม่ต้องตัดต่อเยอะตกกับที่สูงนี่วัชลิตี้จะลดไหมอ่ะ ไม่ลดนะ ถ้าไม่สูงมากเดี๋ยวต้องสายฟาร์มหมดเลยไม่มีเลยอ่ะน้องห่วงผมว่าเซียนเกมแบบนี้ผมว่าเซียนผมบอกเลยดาร์กโซบัตบอลเล่นมาหมดแล้ว มาถึงก็โดนตีก่อนเลยโมชิปหาย หลตันทาง ทำไมตันทางล่ะสเปซปาทูดอสทำได้กันแต่รู้แล้วหรือเปล่าช้าจะแท็กได้ด้วยนะ แล้วตัวที่เป็นพรีสไปไหนละเฮ้ย ผล่มาเหยียบหน้าแป๊บนึงแล้วก็วาร์ปไปเลยอย่างนี้ได้เหรอแต่เกมนี้ไม่ค่อยมีฮินอะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีของแบบหลบให้แอบฟาร์มอะไรเงี้ยไม่มีนะ ถ้าจะเล่นเมลีจริงมันต้องมีพวกคลาสแอตแทกแต่ว่านี่ไม่มีนะครับคือเกมมันเหมือนยุคสมัยค่อนข้างใหม่แล้วอะแต่มันยังใช้ดาบอยู่อะ เกมนี้ก็จะมี latency นิดนึงนะครับ เวลาหลังจากที่เรากดใช้พวก movement ต่างๆไปแล้ว เช่นเราฟันอยู่เลยอย่างเงี้ย ถ้าเราเบิ้ลไป2ทีอย่างเงี้ย เราก็ต้องปล่อยมันเบิ้ลไปเลยนะ แล้วเราถึงจะสามารถกด space bar ได้เพื่อดอชนะหมายความว่าก่อนจะคลิกอะไรนะ คิดให้ดีก่อน ไม่ใช่ว่าสแปมสแปมมาถึงเวลา ก็กดหลบเอาได้ ไม่ใช่นะครับเกมอนนี้ ปืนแล้วเหตุผลที่มันตายเพราะว่าเราจะได้ปืนจากมันยังไงล่ะอ้าวมันไม่ตายถ้ากูจะได้ปืนจากหน้าเอ๊เออ มึงตายดีแล้วกูจะได้ได้ปืน้วดูเป็นคนเล่นที่ชั่วร้าย คนตายช่างแม่งขอวุ้นกูก็พอเลวจิมจิมโถ my friend thank for your gun เเศร้าไปเลยสองยังน้อยเองก็ได้เปิดเข้ามาใช้อุ้เต็มเลยนดว่าจะสู้ ปอดแหกจัดหนีเลยอ๋อมีมินิบอสมาด้วย อ่ะไม่ได้หนีว่ะตันตันพี่โนซ่าไหนเลือดมึงอ่ะไม่เห็นเลือดมึงไหลเลยโอ้แต่เกมก็รู้สึกเยอะจะ จะนานแล้วนะ น่าจะปีหนึ่งแล้วหรือเปล่าผมเห็นเวลาคนที่เขาเล่นเกมทิ้งไว้มาเจอ เอ็ดมันสโกแปดเดือนที่แล้วครับหมดเลย แสดงว่าตัวเกมนี้ก็น่าจะนานแล้วนะครับ ผมอาจจะดูล้าหลังแต่ผมไม่เห็นคนไทยเล่นไว้นะ มีแต่คนทำสรุปเนื้อเรื่องไว้ก็เลยทำหน่อเมื่อกี้บอกว่าให้ทนไว้นะครับ ก็คือมีคนมาช่วยนั่นเองนะครับ ตรงนี้ผมคงไม่ภาคสายเข้าไปนะ มันไม่มีอะไร น่าจะเพราะคัดซีนที่มีอะไรนะครับ อย่างคัดซีนตอนต้นอย่างเงี้ยที่เขาพูดเหมือนเป็นรอให้ในตอนช่วงต้นนะ นายตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอ Hi there สวัสดี Whoa take it slow ใจเย็นนะน้องมึงยังเจ็บอยู่นะอย่าเปรี้ยวมากแก เดี๋ยวเรื่องมันก็ไหลอีกหรอกไอ้โง่เราเรา เราต้องสุภาพชนไหมเกมนี้ เรากวนตีมาแล้วเกมที่แล้วโอเคนี่คือวอร์ด13นะครับที่ปลอดภัยนะครับ ผมชื่อวอลเลสอยากเจอคุณเหลือเกินเยพูดถึงคอมมานเดอร์นะครับอ่านไม่ทันคอมมานเดอร์ฟอร์ดคอมมานเดอร์ชื่อฟอร์ดนะครับ อ๋อเป็นผู้หญิงก็คือคอมมานเดอร์กับลิกเลอร์เนี่ยไปช่วยเรามานะครับ They said Mark wasn't coming back คนชื่อมาร์คคือคนที่ตายอะครับ ผมเดานะ ก็แอมซอรี่ไปเลยครับ was never mind คนที่ผมไปแช่งเขาให้ตายไปจับปืนเขาคอมมานเดอร์บอกให้เราไปหาเขานะครับ อยู่ในฮอกลางนะครับเขาจะหาที่ให้เรามีที่อยู่นะครับคือตอนนี้เหมือนเป็นโฮมเลสอยู่นะครับบอกว่าเดี๋ยวเราได้เจอที่หลังนะลุงเจอกันเออเจอกันในหลานขอบคุณมาก เฮ้ยสไลด์ซ้อมสไลด์ เดี๋ยวนี้มันมีมัลติเพเยอร์ด้วยนะผมคงยังไม่เล่นที่มัลติเพเยอร์นะครับเดี๋ยวมิชชั่นให้จบก่อนนี่คือคอมมานเดอร์นะครับโอ้โหแก่สมกันเขากลัวส้นตีนเรานะครับก็บอกว่าเราสู้ใช้ได้เลย It's with rigs downstairs บอกว่าวุ้นเราอยู่ข้างล่างนะครับ I'll see you get it back. เ่อเราทุกอย่างเรียบร้อยก็จะคืนอาวุธให้เรานะครับเขาคือคอมมานเดอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้พูดเชิญมาว่าเขายังไม่รู้จักชื่อเรานะครับ We haven't seen a living soul on that shore for weeks. เขาบอกมาว่าไม่เจอคนที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างนอกมานานแล้วครับประมาณอาทิตย์ที่แล้ว We'll let the root have you. ไอ้พวกปีศาจนั้นน่าจะชื่อรูทนะครับเขาก็ถามว่าแล้วจะเล่าอะไรให้เขาฟังไหมนะครับแล้วเราก็คงจะตอบว่า เราเป็นคนดีครับเราเป็นคนดีเราไม่กุศลตีนในเกมนี้ No one has been in that tower in a very long time but you've got no chance of getting there in this storm แล้วเขาบอกว่าเรากลับไปไม่ได้นะเพราะพายุมันคลั่งอยู่ตอนนี้ The ward has been cut off We had to block the gates after we dragged you in The root are everywhere เอาไว้พวกปีศาจมันอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดอะวอร์กำลังมีปัญหาอยู่นะครับเหมือนตอนนี้เขามีไอเดียจะใช้เรานะครับ You'll have to do something for us first. บอกประมาณว่าเขาไม่ให้เราไปนะครับถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็ต้องทำความดีให้เขาสักอย่างหนึ่งก่อน ประมาณว่าดูมีเฟเวอร์นั่นแหละ แต่ว่า พูดได้มันภาษายุคสมัยใหม่นิดนึงนะครับ เราบอกแล้วครับเราต้องเป็นคนดีเกมนี้ First, คือ n ากวนตีนไปแล้ว That storm knocked out our reactor recently. โอ้ตอนนี้เราขาดไฟฟ้านะครับ We might be able to activate another way out of here. ต้องมีไฟฟ้าก่อนนะครับจะได้เปิดระบบเพื่อให้ออกไปจากที่นี่ได้นะครับ The reactor is on the lower basement level. There's a stairwell that leads down to it. Get it running, then come back here. ขอให้เราลงไปที่ชั้นล่างนะครับ ไปทำให้ระบบไฟกลับมาใช้ได้ก่อนนะครับ แล้วค่อยกลับมาคุยกันนะครับ โทรศัพท์เข้าสักครู่ กลับมาเรนเมื่อกี้งานเข้านะครับ เราก็ต้องตอบไปดีหน่อยโอเค Because I'm not losing any more of my people today. We already lost a man down there a few days ago. I suspect the root have found a way in. Go check in with Ray. ไม่เขาสงสัยว่าไอ้พวกรูทมันเข้ามาได้นะครับ I don't imagine your fists will do much against the root. You do this for us. แล้วก็แซวเรานะ a n เพราะมันเราคงทำอะไรมากไม่ได้ แล้วก็จะให้เราได้ออกจากที่นี่นะครับ หลังจากที่เราไปจัดการเรื่องเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ให้เราไปหาเครื่องปั่นไฟชั้นล่างนะครับเร r คเตอร์ แปลถูกปะวะ ถูกแหละ สวัสดี เราลืมชื่อตัวเองไปแล้วน่ะ Hey it's good to see you on your feet again uh, welcome to Ward 13ก็ดีใจนะครับที่เรากลับมาเดินได้ ก็ยังกลัวท้องตีนอยู่ I did what I could to patch you up. You seem like a tough one, though. Name's Rigler. Most เขาชื่อลิกเลอร์นะครับ Riggs. คนคนเรียกเขาว่าลิกนะครับ uh, sword hmm, was pretty banged up in the fight. Hmm, not much I could do with it, I'm afraid. The blade was shattered when we found you. Mostly scrap metal at this point. Think I remember เขาบอกว่าดาบเรามันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับ out in the city. Maybe she'll help you out. พอดีเลยนะครับเขาให้เราไปเจอคนชื่อเอ e นะครับ เอ e เนี่ยจะน่าจะมีอาวุธอะไรให้เรานะครับ เพราะว่าดาบเรา มันพังไปแล้ว แล้วเขาอยู่ที่เรแอคเตอร์พอดีนะครับ เราก็ไปเจอเขาดีนี่เป็นเมดิกนะครับ Hey friend Reactor's just t h เขาบอกทางไปเรียกเตอร์มาให้เรานะครับ ตอนนี้เราน่าจะทำอะไรกับเขาไม่ได้นะเขาบอกให้เราลงกระไดไปไปไปถามว่ากูจำทางได้ไหม มี มีชั้นบอก ถามว่ากูจำได้ไหม ไม่ แล้วกูจะหลงทางไหม หลังจากที่กูเล่นกรีนเฮลมาแล้ว ไม่มีทางที่กูจะไม่หลงทาง นั่นไง กูเพิ่งพูด กูลืมไปแล้วว่าเรียกเตอร์ชั้นไหน ชั้นโตเธอ ยังไงล่ะเรียกเตอร์อยู่ชั้น B1 นะครับ ที่อื่นเนี่ยเราค่อยมาดูแผนผังอีกทีนะครับ ไปที่ที่ต้องไปก่อนนะครับ อันนี้คือชั้น ชั้นโตเธอหรือเปล่าเลสอยู่ไหนเลสจะทำให้ฉันกวาดกลัวเหมือนมาตามหาเพื่อนชื่อเลสนะครับตรงนี้กูอยู่ชั้นไหนเนี่ยเรีแอคเตอร์เลเวลโอเคมึงบอกเป็นชั้นก็ได้ กูอ่านผังมาแล้ว นี่เจ๊หัวร้านหรือเปล่า เจ๊คุมหัวไว้ทำไมตกใจเรานะผัวแล้ว y ร้านสะท้อนแสงปกติไม่มีคนลงมาที่นี่เท่าไหร่หรอกก็เลยตกใจนะครับเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนแถวนี้นะครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาชื่อเอสนั่นแหละ คนที่เรามาตามหานะครับ เราเห็นผู้หญิงเราต้องชวนคุยนะครับเขามาเพื่อนชื่อเลสนะครับ แต่ว่าลงมาข้างล่างมา มาซ่อมอะไรสักอย่าง Everyone else rode him off, I think maybe he, you know. ก็กลัวเพื่อนตายนะครับเขาถามเลยนะครับ oh, Yeah, maybe. Probably what he tried to do. Anyway, I'm I'm sure he found some quiet place to sit things out. You know, he'll turn up. So, you ever start a reactor? เขาถามว่าเราเปิดเรีแอคเตอร์หรือยังนะครับ Well, แล้วกันนะ it makes a lot of noise for starters. Lucky for you, just the press of a button on the terminal above us. Would have done it myself, but without knowing what might come sniffing around. With the two of us, though, maybe we got a chance. คือเขากลัวว่ากดแล้วพอเสียงมันดังจะมีอะไรมานะครับ You go upstairs and start the reactor. I'll help you kill whatever comes our way. You probably need a weapon, huh? Let's see if I can find you something. เขาจะให้อาวุธเราแล้วนะครับ เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดเลยนะครับ พอเราเปิดเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเขาจะจัดการในวิธีจิกาเบลให้นะครับ เรา เดี๋ยวนะฮันเตอร์ถนัดอายะไกนะครับ แล้วก็ยิงหัว จะเป็นฮันเตอร์ไลเฟิลนะครับ แล้วก็จะมีดาบเสียงเครงหนึ่งอัน แล้วก็จะมีฮันเตอร์มาร์กนะครับ ดูดูแล้วตัวนี้จะเป็นดาเมจดีลเลอร์นะครับ อันนี้อาจจะเป็นบาลานซ์เอ็กเคาเทสจะมีโค้ชกันนะครับ แล้วก็มีปืนรีพีเตอร์พิสตอลเหมือนกัน ก็มีสนับมือนะครับ ตัวนี้จะมีออร่านะครับ เพื่อฮิลได้นะ อันนี้เหมือนเป็นบัฟนะครับ อันนี้จะเป็นสายสครับเปอร์เป็นช็อตกันกับรีพีทพิสตอลปืนเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับ อยู่ที่ว่าเราอยากจะสู้ระยะประชิดหรือว่าระยะไม่ประชิดนะครับ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างถนัดระยะประชิดนะครับ แล้วก็จะมีฮอตช็อตฮอตช็อตเนี่ยจะทำให้ อ๋อทำให้ศัตรูที่เวลาโดนยิงติดไฟนะครับ เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์จริงๆ แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นก็คงอยากจะโกรธฮันเตอร์กันนะผมจะโกรธฮันเตอร์ให้ทุกคนก็นละกันนะครับ t h a h r e Get up there and start the reactor. ครับก็ให้เราไปซาร์เรียกเตอร์ครับ ดูปืนแป๊บอ่ะอันนี้จะมีเหมือนกันทุกคนเลยนะครับ ส่วน Hunter Rifle เนี่ยจะซูมนะครับ ดาบเป็น อันนี้ก็ดูเป็นสายต่อสู้นะครับ PSC to check your equipment อ่าผมเข้าใจแหละพี่ คลิกขวาคือเอมหูเอมเร็วจัดเนี่ยนะ Get up there and start the reactor. แล้วสลับอาวุธ ใช้สกอร์เมาส์วิวอย่างเดียวนะครับ ซึ่งผมไม่ถูกใจสิ่งนี้เท่าไหร่เลยดีพีสพิส s ซ o กับปืน มันเร็วไปนะครับ เดี๋ยวผมปรับทุกอย่างเลยแหมมันยังรวดเร็วเหลือเกินเอาสัก 20ลองดูใหม่ อาการน่าจะ ยังเร็วจัดอยู่ดี เร็วไปนะครับ เล่นยาก เพราะเผื่อมันอาจจะพอๆกับเฟรมเราเลยแหละ การหมุนภาพอะนะ เดี๋ยวผมแก้ก่อน ขนาดนี้ผมลำบากแน่ ไวเกินนะครับ เดี๋ยวจะเอมไม่ได้ ทุกคนที่เคยเห็นผมเล่นโนวัดก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอมผมนี่ไม่ธรรมดาบอกเลย กาก ดีขึ้น ขึ้นประมาณนี้แหละ โอเคให้เราขึ้นไปด้านบนนะครับ เพื่อเปิดเรแอคเตอร์ได้จะเป็นกระไดนี้แหละ มีไอเทมไหมนะ เฮ้ยมันไม่มีปุ่มสวิตช์เวพอนหรอวะ หาแป๊บ หาแป๊บ หาแป๊บ ออปชั่นไม่ต้องดูที่คอนโทรลสวิตช์เวพอนคือ X เปลี่ยนปุ่มได้บอก Q คือ Heal ผมตอนเนี้ยอยากรู้ว่ามันแบบ ไม่สามารถกดเลือกเวพอนได้เลยเหรอเสียเวลาสักครู่เมลีคลิกซ้ายเลย ชูตก็คลิกซ้ายเลย เอมคลิกขวาสวิตช์เวพอนเอ็กเอาท์ ไฟล์โหมดรีโหลดปกติมาก ไอเทมสล็อตแนดวาแล้วทำไม น่าจะเปิดเรียกเตอร์ตรงนี้นะครับเออคอมพิวเตอร์ยุคดอทจัดจัดไม่ต้องดูหรอกเปิดไปเลย ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ระสุนเราจะหาได้จากไหน เออมาช่วยเพื่อนข้างล่างกันนะครับ ไม่ไหวครับเร็วไป สต็อปไม่ได้ด้วยระหว่างทาง อิฟอายแล้วกู อิฟอายแล้วกู ครับอาจจะเหลือแค่สักห้าอะไรเงี้ยที่ไหนอ่ะเหรอนี่มันซ้อมเอมชัด จริงวะเวลายิงบอสมันคงไม่ชิวขนาดเนี้ย นี่มันชิวจัดๆเลยชิวมันก็ดูจะคล้ายๆกับเกมเดซินี่นะ แต่ผมว่าเดซินี่ทำสวยกว่า แล้วก็อันนี้มันดูดูดาร์กกว่าเดซินี่ก็ยังไม่ลองใช้อีกเปิดนะครับวิ่งร้อยฟ้า ร้อยฟ้าฟ้า เฟิลไลเฟิลนี่แรงเอาเรื่องนะแรงเอาเรื่อง ความแม่นยำนี้ ท่านได้จากไหนมา ไก่จัดจัด เดี๋ยวผมขอทะเลาะกับเซนซิทิตี้ตัวเองก่อนนะครับ มีหลับตาข้างหนึ่งลิงด้วยนะครับต้องดูเทพซะเหลือเกิน right choice sending you down here. บอกว่าเราสู้เก่งก็ได้นะครับ Come visit my shop sometime, yeah. I'll make sure to วัน give นี้ o เป็นแม่ that ค้าด้วยนะครับ i e i s c n t นี่จะเป็นแม่ค้าอาวุธนะครับันนี้อย่างแรกเลยจะเอมเร็วขนาดนี้ปราบก่อนโชว์ไก่ให้คนดู ป้าจริงเขารู้หมดว่าเราเป็นไก่ ปราบแป๊บนะครับเราต้องมีข้ออ้างไปเรื่อยตอนนี้ก็อ้างว่า sensitivity มันไม่เมอร์ เดี๋ยวพอเรื่องนี้จบไปก็ค่อยไปอ้างเรื่องอื่นต่อนะครับ นี่มันต้องจังนี้นี่หหเราต้องลงไปข้างล่างนะครับ ผมยังหนึ่งสองอยู่เลยเนี่ย ผ้าจริงแต่จริง กระสุนก็มีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้ได้อะไรเอ่ยอ่าคริสตัลแล้วก็ลองแอมโม จริงเรื่องอาวุธก็น่าสลับได้แหละ เรื่องคลาสน่ยจะสำคัญกว่าเรายังไม่ได้ไปเช็คว่าว่าพวกสเปซิฟิกพวกอาวุธพวกอะไรพวกนี้มันมีอะไรเฉพาะทางขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าดูรูแล้วฮันเตอร์เขาถนัดลองเลนส์นะครับส่วนสกิลเดี๋ยวต้องไปดูทีตอนนี้พี่ดำยอมคุยกับเราแล้วนะครับเมดิก You're risking a lot for folks you don't know, stranger. บอกว่าเราเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่ไม่รู้จักนะครับ It's more important than k Ah, yes. You're trying to get yourself to that little island, yeah? Listen, friend. Uh, I know you don't know me from a can of paint, but I want to help. You, uh, you got a feeling of destiny about you. <laughs> You're gonna save the world, ain't you? มึงเขาบอกว่าเรารู้ใช่ไหมว่า ชะตากรรมชะตาชีวิตของเรานะคือช่วยเหลือโลกใบนี้มึงเป็นหมอดูเหรอเขาก็แจกของให้เรานะครับอยากมาซื้อของมาซื้อที่เขานะครับ Between us, we got all sorts of treasures. But that stone there, แม่ค้าทั้งคู่นะครับ free of charge. Take good care of it. Free. Oh, one more tidy, huh? thing. Eleanor, <laughs> Commander Ford, she knows more about that island than she lets on. Uh, ask her about the founder of War 13. She'll get you on your path. Good to see new face around here. ว่า เอ้ย เนี่ย ที่นี่เนี่ย ใครเป็นผู้ก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกนั่นนี่นู่นเรานะครับ เหมือนกับว่าคอมมานเดอร์เนี่ยเขารู้เรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับไอ้เกาะที่เราต้องการจะไปนะครับ แล้วก็หาใช้สำหรับฮิวใช้ได้จำกัด แล้วก็ไอ้อันนี้เนี่ยมันจะรีก็ต่อเมื่อ กลับมาถึงเช็คพอยต์นะครับแล้วก็ให้กด w a r คิวเพื่อฮิวนะครับอ๋อต้องกดสเปซบาร์แล้วเราก็ต้องลองเฮ้ยจะว่าเอออิเตอเออเอ้เลือดเต็มัวของจะถามว่ากูจะรีบใช้ทำไมเออบ้าจริงเกมนี้กระโดดไม่ได้นะครับสเปซบาร์คือพุ่งหลาวก็หลบ ไม่มีอะไรจะคุยกับผมแล้วครับพี่ never know. Les may turn up. จ้าร่างกายเสื้อเกาะ น่าจะเป็นไอ้ไอคนนั้นแหละที่บอกว่าเป็นเพื่อนเขาอะแต่ว่าที่เขาเดากันว่าตายแล้ว แต่ว่าไม่รู้ว่าตายหรือยังนะครับ น่าจะเป็นไอคนนั้นแหละ ตอนนี้เราต้องขึ้นไปหาตัวเจนะครับ ตัวเจอยู่ข้างบน ตัวเจคือ general นะครับ ขึ้นไปหาตัวเจ ด้านบนแล้วก็ไปถามเรื่องผู้ก่อตั้งของวอร์ดเตอร์จีนนะครับ เอ่อ ทุกคนจะถามว่าผมวิ่งไปไหนนะครับ ผมลงทางอยู่ เอาเป็นว่าเจอบันไดผมก็ขึ้นไปเรื่อยครับ อุ้ยห้องนอน มีเตาผิงด้วย ทำกับข้าวได้ไหม ทำกับข้าวได้ไหมนะคนละเกมไปบ้าเลยบ้าจริงบ้าจริง find the way to the stair ยังไงก็ได้ถึงบันไดเราจะขึ้นไปเหล่าเต้งได้ สวัสดีเจ๊ผมกลับมาแล้ว ผมไม่หลงเลยที่เนี่ย เดินง่ายมาก ผมบอกเลยเจ๊เจ๊เชื่อผมใช่ไหมเชื่อ เชื่อดีมาก Glad to see you got the reactor running and I see ดีใจนะที่เราไปจัดการกับเรียกเตอร์ได้นะครับ แล้วก็รู้แล้วว่าเพื่อนคนนั้นให้ดราก้อนฮาร์เรามานะครับ อ๋อ นี่เป็นอาร์ติแฟกต์เลยนะไอ้ดราก้อนฮาร์นั้น เพราะคนคนนั้นเชื่อว่าเราเนี่ยมีชะตากรรมที่ดีในภายภาคหน้านะครับเหมือนเราเป็น the chosen one but his judgment is rarely off the mark you've proven yourself reliable stranger I'm willing to help ทำให้เราเชื่อนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถไว้ใจได้นะครับเราต้องตอบไปดีครับ but I doubt you'll last long out there without help go see Riggs and McCabe downstairs they'll fit you with better gear come see me afterwards โอเคเราจะมี อุปกรณ์สวมใส่ที่ดีขึ้นหลังจากที่เราลงไปคุยกับริกกับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ทันมึงตกใจนะครับ ไอ้กินเฮลที่ผมทำเนี่ยผมอัดไปก่อนผมเงียบแล้วผมมาพากใส่เข้าไปนะครับ คือ ภาษาอังกฤษผมก็ได้แหละ แต่ว่าไม่ได้ได้ขนาดนั้นไงฉะนั้นมันก็บางครั้งมันก็ต้องไปอ่านแยกนะครับยิ่งไอ้กินเฮลนี่โอ้โหสับปงสปาลิลิมลิมอะไรที่มันไม่ปกติผมก็ไม่เรื่องนะครับ คนหนชื่อลิก อ๋อไม่ใช่ลิกมันจะอยู่อีกทางนึงใช่ใช่ใช่ิกคือคนที่เราไปคุยตอนแรกนะครับ แล้วเขาบอกว่าให้เราไปหาคนชื่อเอซก็คือผู้หญิงหัวล้านเมื่อกี้นี้นะครับทำไมยังเรียกเขาว่าหัวล้าน บ้าจริงทำไมหยาบคายขนาดนี้นี่เป็นชาวบ้านนะครับ You t h e power, didn't you? had a good feeling about you. It's nice not being in the dark anymore. เอาที่นี่เขาก็ขอบคุณนะครับดีใจแล้วก็รู้กันหมดแล้วนะครับ ว่าคนที่เป็นคนทำให้เครื่องปั่นไฟกลับมาใช้ได้เนี่ยก็คือเรานั่นเอง Hey, Ford wants to see you. I sure wouldn't keep her waiting. ฟอร์ดอยากให้ผมไปเจอผมไปเจอ ฟอร์ดมาแล้ว อันนี้น่าจะเป็นประตูทางออกของเราเอาไปประจนภัยโลกภายนอก ว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปเหล่าเต้งไอ้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยสำรวจก่อนแล้วกันนะครับ แต่ว่าพอจำทางได้ด้วยสัญชาตญาณมึงคืออดีตตู้เย็นแหละอดีตตู้เย็นตอนนี้เป็นตู้ไม่เย็นแล้ว ตู้พัง ก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์อะไรนั่นนี่น้อยเนี่ยนะครับ แล้วก็น่าจะจบพาร์ทหนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะ เพราะเวลามันก็น่าจะประมาณเปียกครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วพาร์ทสองคือเราน่าจะออกไปตะลุยข้างนอกกันนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำให้ตัวเองไม่เป็นคนหลงทางก่อน ั้งที่แล้วเนี่ย เรามาตรงนี้ใช่ไหม เราก็ลงบันไดไปฮะ เราก็ไปเจอกับริกฮะ ใช่ดิ ใช่ดิ เออนี่ Hey friend ah thanks for getting the power back on ขอบคุณที่ทำให้พลังงานกลับมาใช้ได้นะ you get sorted for the city as a thanks for getting us out of a bind ah maybe we can put your old blade to good use after all ah let me look เขาจะให้เอาเราดาบเก่าของเราเนี่ยมาให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะทำให้มันสุดยอดขึ้นยังไงล่ะ เอ่อมึงหมายถึงอัปเกรด เวปอนแบบไม่ฟรีสินะโอเคขอประไทย ใช้เงินในการอัปเกรดนะครับ บวกดาเมจสิบบวกดาเมจน้อยมากพวกนี้ RPS ไม่ขยับนะครับ ดูดูแล้ว ใช้ไอออน เอาจริงปะผมว่าแค่นี้เราก็เก่งแล้ว เราไม่ต้องอัปเกรดหรอก หมูชิบหายอ๋อ Hey, friend. เขาให้เราอัปเกรดว่ะอัปเกรดเราอัปเกรด Hunter Rifle นะครับ All right. Hey, now that's better. Oh, and uh, take this. It's not the strongest stuff, but more ผม protection สา than บาน what you've เมื่อกี้ got. ผมนึกว่าคนเขาเอาชุดมาให้เราเว้ย Ah, there you go. A bit sturdier. Every little bit counts out there. ถามจริง ถามจริง ผมจะแต่งตัวนานๆทำไมว่าแม่งปิดหน้าหมดเลยอเคอ It's true we don't have much but you did right by us best we do right by you เขาพูดเรื่องอาหารกันอยู่นะครับ ก็ถ้าต้องการอาวุธก็ให้มาหาเขานะครับ Stick to business talk. You know, she's not much for chat, beyond her work. <laughs> อันนี้เขาเมาส์มอยตัวเจข้างบนนะครับ So you're the stray Ford was talking about. <laughs> Said we should get you equipped for the city. Doesn't make sense to me. โอ้ยเราได้แต่งตัวนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อเมืองนี้ Taking out a few root is enough for our commander, though. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in, and we're having words. I'm McCabe. I'm the engineer. เขาเป็นเอนจิเนียร์นะครับจะ Not some scrap peddler. Got it? I don't upgrade trash. เป็นผู้หญิงที่ปากดีมากเราเราเจอคนปากดีเราต้องปากดีใส่ I can be as grumpy as I damn well please. <laughs> see what we're dealing with here. ขอโทษเรื่องสุริยุปราคานะครับ Look at that rifle. You're not getting close to the action. This'll keep those weeds in your sights. That's all you get for now. Get me more components and I'll make more. For a fee. น่าจะเป็นคนคราฟของนะครับ I'm tired of your yapping jaw. เซลจัดขอบคุณแล้วกัน <laughs> Yeah yeah. ก็คือให้เราพวกสครับต่างๆมานะครับ แล้วก็เขาจะอัปเกรดอันนี้โน้ให้เราได้ อาจจะทำปืนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ weapon mod I use to augment ก็คือเสริมพลังนะครับ ให้กับอาวุธระยะไกลของเรานะครับ ที่เราใส่ จะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้า power meter มันเต็มให้เรากด F เพื่อ activate weapon mod s ก็อาจจะเหมือนสกิลนั่นแหละนะครับ next อันนี้เขาพูดถึงอที่ฮิวได้ YouTube Powerful Projectile with อ่า ก็ถึงว่าไอ้ที่เรายิงไปเนี่ย มันเป็นเอฟเฟกนะครับ มันมีหลายประเภท ก็พยายามบอกให้เรารู้นะครับ ใส่เวพอนมอดได้ในช่อง Inventory Screen นะครับ กด X เพื่อใส่ เข้ากับไอเทมนั้นๆนะครับ ไปหาฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งก็ดูเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เหมือนเขาจะมีเวพอนมอดให้เราอยู่นะครับ ี่นะครับอีกคิ้วคืออันนี้เราออกได้นะครับออกใส่ไม่เสียอะไรเลยนะครับ อันนี้คือทำให้ในเอนมี่ที่ถูกมาร์กเนี่ยสามทั้งหมด เวลาเรายิงไปเนี่ยศัตรูทั้งหมดทุกตัวนะครับในระยะ 35 เมตรเนี่ยจะถูกมาร์กนะครับทำให้ มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น 10%เป็นเวลา 30 วินาทีนะครับ ก็คือ เราใส่มอดอันเนี้ยที่ปืนไหนก็ได้แหละพอยิงโดนแล้วก็รอบ ๆ ไปตูให้เรายิงโดนมันจะติดมาได้กันหมดแล้วครับบโอกาสครินั่นเอง Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, the founder ก็คือคุณปู่เขานะครับ gave me this key ให้กุญแจเข้ามานะครับน่าจะให้เราออกไปข้างนอกนะครับขอไอว่าให้ใช้กุญแจนี่ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับให้กุญแจเรานะครับใช้ t ุ e แจ y there. w i t ก็คือเราสามารถออกไปแะและแลเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับ เพราะว่าเรามีประแจแล้วตอนนี้เราให้ประแจเรามานะครับนี่ป้าป้าไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไป ป้ารู้ตัวเปล่าแล้วแล้วป้าโดดขึ้นไปข้างบนได้ไงวะป้าที่มันเหลือเชื่อจริงป้ามีพลังวิเศษใช่ไหมผมถอยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปข้างนอกกันนะครับ โดยที่ใช้กุญแจที่มนุษย์ป้าให้เรามาเมื่อกี้นี้นะครับ ก็คือเมนเกตคือตรงนี้ ผมพูดเหมือนผมรู้อะ ผู้ชมเชื่อไหมจริงๆผมก็ไม่ได้รู้หรอกผมก็โม้ไปงั้นแหละเชื่อไหมเฮ้ยเราสายสไนเปอร์ไรเฟอร์ดีวะไม่เอาแค่ใกล้แหละ อันนี้เนี่ยเป็นประตูนะครับ ใช่แหละผมเรียนมา ใช่เหอะใช่เหอะใช่ใช่ ดิ ใช่ใช่ใช่ชิปหายกูวายคนดูไปเนี่ย พี่กุญแจที่ผมได้มาพี่มันใช้ประตูนี้ใช่ปะพี่ ี่ทำตาปิ๊บปิ๊บพี่พี่ปิ๊งผมมาได้อันนั้นอันนั้นพี่ตอบผมก่อน ตอนนี้ I heard you helped Ace turn the lights back on Thank you แค่นี้เหรอสรุปนี่ไม่ใช่ประตูอ่ะต้องเอาจริงมาดิเฮ้ยผมมีคีย์แล้วนะ คีย์คีย์นะอยู่ที่เควสไอเทมอ่า เดี๋ยวก่อนเกมนี้เซฟยังไงก่อนผิดที่นะครับ คุณผู้ชมความขี้โมนี้ท่านได้แต่ใดมาเอ่อผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับ ไอ้ตรงนั้นที่ผมเดินไปแล้วบอกคุณผู้ชมว่า นั่นคือประตูทางออก ผมจะไม่บอกคุณผู้ชมครับ เอ้ย ผมจะไม่ตัดมันออกไปครับ ผมจะให้คุณผู้ชมไม่รับรู้ว่า ผมน่ะพลาด ฉะนั้นเราจะไม่ตั้งชื่อเกมเป็นพาร์ทพาร์ทเราตั้งชื่อว่า พลาดหนึ่งพลาดสองก็แล้วกันนะครับ อย่าไปยุ่งไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์มึงมันกากอย่าไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์ เข้าใจไหมเมนเวย์คือทางไหนอะผมไปดูผังเอาก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่แน่เลย นี่แน่เลย นี่มันลิฟต์ไอ้บ้าอ่ะดูนะครับ Research Water ีนอยู่ชั้น 12 Control Level 1กุญแจบอกกับเราหวา วีก็ endurance นี่คือ บวก regen เนาะ shadow walk อ๋อ วันนี้จะเป็นเดี๋ยวกูเลย inventory quest item น่าจะอยู่ในชั้น terminal ward 13 นะครับ ก็ น่าจะเป็นชั้น B2 เนาะ เมื่อกี้เรา B1 เป็น reactor ไปแล้ว เดี๋ยวไปดูชั้น B2 กันนะครับ อันนี้คือ B1 ที่เราไปตะละตะแลมาเมื่อกี้แต่ลง B2 แล้ว สไลด์ อื้อ ลงบันไดต้องลงเท่ๆ Terminal s h o ูด be this way นะครับใช่ปะอุยไอเทม อุยไอเทมนี่ไงล่ะใช้ไม่ได้เหรอ บอกให้ผม ให้กุญแจไหมค่ะดันไม่ออก กุญแจใช้ตรงนี้ไม่ได้ แล้วคุณให้ผม เอากุญแจไปใช้ที่ไหนล่ะครับ ผมอยู่ B3 แล้วนะครับ ฉันค้นคว้าและวิจัยแล้วนะครับ จริงเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะซ่อมลิฟต์ได้เว้ยเชื่อผมจะากุญแจมาใช้แทนฟิวได้ไงวันนี้น่าจะเป็นตัวซ่อมลิฟต์นะครับยังเปิดไม่ได้แหละตามฟอร์มลองใช้กุญแจดู ไม่ได้นะครับ จะเป็นคีย์การ์ดหมดเลยนะการจะลงมาเกลือกโล่ที่ชั้นล่าง วันนี้ก็ขึ้นไปชั้นบนใหม่นะครับ โอ้ย แลายคนที่เห็นผมเล่นนะครับ ถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยอยากจะพิมพ์อะไรในคอมเมนต์ก็พิมพ์ไปได้นะครับผมจะ รับรู้ไว้ในความกากของตัวเองผมเป็นคนเล่นเกมแบบนี้แหละครับ เล่นแล้วงงๆมึนๆหลงๆนี่ก็ทางเดิมอีกแล้วไม่เคยจะตามทิศตามทางนิดหน่อยว่าชินเองแหละครับตอนนี้ผมจะไม่ชินกับบ้านใหม่ คือประเด็นคือมึงเล่นหลายเกมไปไงฮู้ค่อยๆเล่นให้จบทีละเกมจะได้จบเข้าใจไหมฮู้ตอนนี้ไม่ได้มีทางออกนะครับหรือมีวะ แต่เมนเกตเมื่อกี้มันก็ไม่มีสล็อตให้ผมใช้นะ รงนี้แลดูเป็นประตูอะแลดูจริงอะถามเจงเซฟ ที่ไหนยังไม่รู้เลย จะไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยตอนนี้ไมชีวิตมันอยู่ยากอย่างงี้ คือยังไงซะ ไอประตู แม่งก็ควรจะเป็นตรงนี้เว้ย คอมพิวเตอร์ ผมลองกดก่อนนะ ผมเดาว่ามันใช้เซฟแหละ คอมพิวเตอร์นะ ฝั่งนู้นโฮกโฮกฝั่งนู้นโฮกใครกินอะไรแล้วไม่ทิ้งเนี่ยสกปรกเลอะเทอะจิมจิมอันนี้คือกุญแจอะบ้า จะมาเซฟบ้า 968 สมัยนั้นมี คอมมั้ยล่ะเขาใช้คริสตัลเพื่อหนีนะครับ แล้วก็ปิดมันไปแล้ว แล้วก็ทำลายการเชื่อมต่อระหว่างเรากับ AA2 นะครับ การจะ เดินทางระหว่าง วอร์ดเนี่ย คือมันเหมือนกับว่าวอร์ดเนี่ย มันสามารถแบบเป็นวาร์ปได้ครับวาร์ปไปที่นู่นที่นี่ได้ มันเชื่อมต่อกันได้ แต่ว่าตอนนี้เขาปิดการเชื่อมต่อของ The Crystal กับ The a t o อยู่นะครับ เขาน่าจะปิดด้วยเหตุผลกับการอันตรายอะไรสักอย่างนะแค่ตอนนี้เลยยังไม่รู้เท่านั้นเองนะครับบอกว่าอย่าใช้คริสตัลนะครับจนกว่าจะจำเป็นเท่านั้นนะครับ เพราะว่าคริสตัลเนี่ย อ๋อนี่ครับเขาบอกนะว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้คริสตัลในการเดินทางข้ามวอร์ดไปแล้วที่ตัดคอนเน็ชันเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้คริสตัลเนี่ยมันจะดึงดูดแล้วก็เรียกไอ้พวกรูทมานะครับ ที่นี่เนี่ยมันเหมือนถูกซ่อนไว้นะครับสำหรับวอร์ด13เนี่ยนะครับ ถ้าพวกรู้มันยังไม่มาก็พยายามใช้ประตูหรืออะไรต่างๆ ถ้ามันยังมาไม่ถึงข้างล่างนี้ มันเหมือนเป็นเบสเมนต์ใต้ดินนะครับพูดทำ pounding door down try and find me เขาพยายามจะบอกว่าถ้าไอ้พวกรู้เนี่ยมันฝ่าเข้ามาได้เนี่ย ให้รีบไปหาเขาที่ออฟฟิศทันทีนะครับ ก็เหมือนอ่านล็อกนั่นแหละ exit นะครับน่เป็นของคุณปู่เขานั่นแหละ เพราะว่าเขาบอกว่าแกนฟาเธอร์ปะวะ ช่แหละ อันนี้มันน่าจะนี่คือเดอะคริสตัลที่เขาบอกว่าใช้แล้วมันจะ attract นสเตอร์มานะครับเดอะคริสตัลมูเหมือนลูนจัดๆอะป้าคิดเป็นผมว่าแม่งเหมือนลูนจัดๆอะ read about it, but I never saw it working. This red eye might be our only door to the outside world now. You want to get out of here? This is your shot. My grandfather was the commander before me. The founder of Ward 13. He brought everyone to Ward 13 when the root first attacked. ก็คือตอนรูทมาครั้งแรกเนี่ยทุกคนเหมือนที่นี่เป็นหลุมหลบภัยนะครับ He spent so much time out there searching. And one day, ก็เหมือนปู่เขาพาทุกคนมาหลบนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย he didn't come back. ปู่ก็หายไปเลยนะครับพยายามไปรีเสิร์ชแล้วก็หาปู่ไม่เจออีกเลยหรือเราเป็นปู่ของมันเพราะเราแก่ There's a room just outside the ward. All his notes, any hint of where he went. ออข้างนอกจะมีบอกอยู่นะครับว่าปู่เขาไปไหนมาบ้างนะครับ He may be the last one who knew how to get there. Listen. ก็เหมือนบอกมันไกลๆว่าให้ไปหาห้องทดลองของปู่เขาอะนะครับ A bit rough for you. Been rough for everyone. But you came through for us. For that I'm grateful. You're welcome back anytime. นะครับว่าที่นี่เป็นเบสเมนต์ของเราแล้วนะครับ จะกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้นะครับให้ผมสคริปอะไรอะ เดอะคริสตัลในภาพโหลดนิ่งแม่งอย่างเล็กคนอื่นสามารถจอยเราได้แล้วนะครับ แล้วเรากด E จะได้อะไรล้วเนี่ย E ไม่ได้ด้วย ผมเซฟได้ป่ะ Exit to Main Menu มันจะเซฟปะวะให้ผมไม่อยากอัดใหม่ ทุกคน เกมมันออโต้เซฟปะวะเฮ้ยใครรู้บ้างอะเฮ้ยเฮ้ยผมมาตัดพาร์ทแรกแล้วอะเฮ้ย ทุกคนให้ทุกคน ุกคนฟัง ถ้าเกิดว่าผมกดออกจากเมนเมนูตอนเนี้ยแล้วผมเกิดความอิบอายต้องอัดใหม่อ่ะผู้คนจะได้ดูคลิปเก่าไม่ใช่คลิปใหม่นะครับ แล้วผมจะเล่นทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้สุดที่มากมากที่สุด เพื่อทำพาร์ทสองต่อไปนะครับ ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอลาตัวไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในพลาดสองครับ ขอจบพลาดหนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบายบาย